สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายกิยมนัทพลวิรัตนกุลในตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำตัวกระดานมหัศจรรย์นะครับ วิธีการทำนะครับมันเป็น interactive powerpoint อีกอันหนึ่งนะครับ หลักการของมันเช่นเดิมครับ คือใช้คำสั่ง trigger นะครับในที่นี้นะครับให้เราใส่ตัว รูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมหนึ่งอันก่อนนะครับ จากนั้นเราต้องการให้คลิปแล้วมันหายไปนะครับมาคลิปที่รูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการ จากนั้นมาที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกคำสั่งภาพเคลื่อนแบบกำหนดเองนะครับ จากนั้นจะมีหน้าต่าง ด้านขวาเพิ่มแท็บขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกที่เพิ่มลักษณะพิเศษนะครับ เราต้องการให้มันหายออกไปใช่ไหมครับเลือกที่ จบการทำงานนะครับเลือกมาหนึ่งลักษณะจะเป็นจานออกแบบนี้นะครับ เมื่อเรากดลันดูนะครับ ไม่ใช่ให้คลิกแล้วคลิกเมาส์แล้วหายนะครับ จะต้องคลิกที่ตัวมันแล้วหายนะครับนั่นคือต้องมาที่คำสั่งทริกเกอร์นะครับคลิกที่ทับเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับ เลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษ การกำหนดเวลาแล้วก็ทริกเกอร์นะครับ ทริกเกอร์คำสั่งเริ่มลักษณะพิเศษเมื่อคลิกสี่เหลี่ยมคุณค่าสามโอเคมันตรงแล้วปึ๊บ จากนั้นนะครับให้เราทำการ copy ตัวนี้นะครับมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ เราต้องการให้เป็นอีกสีหนึ่ง เติมสีรูปร่างอาจะเป็นสีดำนะโอเคแล้วเราลองกดรันดูนะครับคลิกตรงนี้ตรงนี้หายคลิกตรงนี้ตรงนี้หายนะครับถูกต้องนะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสลัดคลิปมันสีดำก่อนได้ไหมนะครับ คลิกสีดำสีดำหายคลิกสีฟ้าสีฟ้าหายนะครับโอเคถูกต้องทีนี้เราต้องการให้มันกลับมานะครับ เมื่อคลิกอีกตัวหนึ่ง าใจปะคลิปตัวมันตัวมันหาย แต่ถ้าคลิปตัวนี้ให้ตัวนี้เข้ามานะครับ วิธีการนะครับให้มาเลือกตัวสี่เหลี่ยมรูปที่2นะครับ จากนั้นเลือกเพิ่มลักษณะพิเศษนะครับคำสั่งเข้านะครับ เลือกเป็นสักอันหนึ่งนะครับ เช่นจางเข้าด้านในแต่ว่าให้จางเข้าด้านใน เมื่อทริกเกอร์นะครับ เมื่อทริกเกอร์คลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ตกลง จากนั้นนะครับให้เปลี่ยนคำสั่งนะครับจากเริ่มเมื่อคลิกนะให้เป็นเริ่มกับก่อนหน้านะครับ ตัวสี่เหลี่ยมแรกก็เช่นเดียวกันนะครับ สี่เหลี่ยมแรกจะให้เข้ามา เมื่อคลิกทริกเกอร์ ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ตกลง เลือกคำสั่งเป็นกลับก่อนหน้านะครับ ทีนี้เราลองกดรันดูจะสังเกตว่าสี่เหลี่ยมสีดำยังไม่ขึ้นมานะครับ มีสี่เหลี่ยมสีฟ้าอยู่ คลิกสี่เหลี่ยมสีฟ้า สี่เหลี่ยมสีฟ้าหายสี่เหลี่ยมสีดำเพิ่มขึ้นมา คลิกตัวนี้ตัวนี้มา คลิกตัวนี้ตัวนี้มาโอเคได้แล้วได้แบบนี้แล้วนะครับ จากนั้นนะครับเรากลับมาที่หน้าออกแบบนะครับ และเราก็เอาสี่เหลี่ยมนี้นะครับมาซ้อนอยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับจัดสมานลนองเงดูนะครับอ่าโอเค นี่แหละที่เราอยากได้แบบนี้นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ทำการ Copy วางให้เต็มนะครับ ทีนี้ต้องมีสิบอันหรือเปล่าเลย หลังเป็นสีดำและใส่ชื่อเรื่องสูงแล้วก็ของพัฒนาการการวัฒนธรรม ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะวิธีการก็คลิกอันไหนอันนั้นก็จะเปลี่ยนนะครับจะกลับจะกลับสีฟ้าเป็นสีดำนะครับ สีดำเป็นสีฟ้าเคพอเป็นไอเดียนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบอื่นๆอาจจะใช้เป็นรูปสัตว์นะครับ หรือเป็นรูปตัวเลขซ่อนไปข้างหลังก็ได้เนาะ ลองดูนะครับ อาจจะเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่1ถึง10 นะครับ แถวต่อมาก็ 11ถึง20 แล้วก็จนมาถึง 100อันสุดท้ายเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ